อย่าเล่นตัวเลยนะคนดี ฉันชอบเธอมากเลยตอนนี้ เอายังไงช่วยบอกมาทีอยากได้เธอเป็นไม้ฮันนี่อย่าเล่นตัวเลยนะคนดีฉันชอบเธอมากเลยตอนนี้เอายังไงช่วยบอกมาทีอยากได้เธอเป็นไม้ฮันนี่ ่ต้องกลัวอะไรถึงนั้น มีแค่เธอและก็มีฉัน เราสองคนนั้นดารักกัน ฉันจะคอยสานความสัมพันธ์แต่อยากให้เธอมาสร้างด้วยกัน เธอน่ารักเกินกว่าจะพูดจาอยากได้อะไรเธอนั้นก็ว่ามา ฉันคนนี้เป็นลูกเคยของพ่อตา ฮ่าฮ่าลองดูสักครา ถึงหน้าตาฉันจะเหมือนวายร้าย แต่โทษทีที่พี่ไม่ใจร้ายแล้วตัวเธอ อก็มีเสน่ห์พูดจริงจริแนะฉันไม่เจะเล่มองกี่ทีเธอมันก็โคตรเท่เพลงเบิกกายเหมือนกับดอกไม้ทำให้ฉันนั้นต้องลงไหลกลิ่นก็หอมมากมาย alright บอกตรงๆเริ่มจะทนไม่ไหวให้เธอเป็นเจ้าหญิงเปรียบฉันคือปีศาจให้เธอมาจุ่มพิษของฉันเลยที่ปากเวทมนต์คลายฤทธิ์ ราะฉันไม่ใช่ปีศาจจะดูแลตลอดชีวิตยิ่งกว่านิยายที่อ่านอย่าเล่นตัวเลยนะคนดี ฉันชอบเธอมากเลยตอนนี้ เอายังไงช่วยบอกมาที อยากได้เธอเป็น my honey อย่าเล่นตัวเลยนะคนดี ฉันชอบเธอมากเลยตอนนี้ เอายังไงช่วยบอกมาทีอยากได้เธอเป็น my honey ู้สงเจ้าชู้แต่มันแค่ภายนอกไม่แค่เธอคนเดียวที่หัวใจฉันชอบมันกับเสือฉันลายที่มันยอมโดนมอบเธอลองเปิดใจแล้วมองไปรอบๆไม่แค่เธอคนเดียวฉันจะไม่เอ็นเอียงต่อยเจอใครใครฉันจะไม่เบี่ยงเบนอุดมกติฉันจะไม่เปลี่ยนเลนฉันขออย่างเดียวแค่เธอยอมเป็น g i r l f ฟ i e n ไม่เอาหน้ามองตาแล้วอย่ามันเฉยคงมีเวลาไม่มากที่เข้าไปใกล้ มันก็คงเขินพอเธอจะยิ้มกระชากผมก็ได้ลดฉุกเฉินถ้าลองมาเจอสักทีถ้าผมไม่ทำดีไปผิวเผินมันอาจจะยากเกินที่จะคบกันง่ายๆถ้าให้ไปลองกันอื่นก็คงจะทำไม่ได้ ถ้าอยากให้ใจตรงกันแต่แค่ขยับมาทางซ้าย อยากให้เธอเป็นส่วนในของชีวิตอีนมันไลอย่าเล่นตัวเลยนะคนดี ฉันชอบเธอมากเลยตอนนี้เอายัง could turn around